ไอ้พี่ตาเรื่องนี้เป็นช่วงในกงเต็กถูกปะอืมใช่ใช่มันอยู่ในสมาคมนะเออ ได้ ผมจะได้รู้ว่า มันจะต้องอยู่ในในในไทป์ไหนของของเรื่องเล่า ก็คือมันน่าจะ โอ้โหนักข่าวบอกว่าด้านหลังกงเต็กเยอะเลยทีเดียวแหละ เพราะว่า เออก็ไม่ได้ถึงไม่ถือว่าหลังนะ ้วถือว่าหลังอันนี้เดี๋ยวเรามานั่งฟังกันดีกว่าร้องให้หน้าศพเป็นยังไงครับนะครับ ในสมัยหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าถ้าทุกคนเคยเคย อ่าพิศาต้องบอกว่า ในสมัยหนึ่งเนี่ยอ่าป้าพี่เคยบอกถึงถึงถึงเรื่องที่ว่าบางครั้งอ่ะ สิ่งที่น่าสงสารที่สุดก็คือ แต่จ้ากุณนั้นน่ะ เขาไม่มีชายาติลงเลยอยู่แล้วอ่ะ โอ้โห เออ นึกออกเลย แล้ว ก็เกิด แล้วจะทำยังไงที่จะแบบ เออ เหมือนกับว่า ปอบประโลมวิญญา เขาเรียก ปอบประโลมวิญญา อืม ก็คือมีการที่ เพราะ เมื่อเมื่อสมัยสมัยที่พี่เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมเนี่ยเวลาที่นะครับบางบ้านเนี่ยเขาโปกพันกับอากงอาม่าหรือว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเขาร้องไห้นะเราร้องไห้จริงๆพวกเราก็ร้องไห้เวลาเราต้องเราต้องเสียเสีย คนที่เรารักไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางบ้านที่แบบสุดท้ายเขาเหลือชีวิตเดียวอ่ะเข้าใจไหมเหลือเขาเป็นคนสุดท้ายแล้ว เหลือเขาแค่คนเดียวน่ะเออ มันเลยเกิดอาชีพหนึ่งขึ้น ในสมัยนั้นนะในสมัยพี่ศักลร้องไห้หน้าศพนะครับ ทุกอย่างเนี่ย จะตามประเพณีจีนทุกอย่างครับ แต่ถ้าเราแล้วถ้าเราเคยดูหนังจีนฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีแบบมีคนมานั่งเจอคนร้องแกล้งร้องไห้เข้าใจปะครับ แต่ไม่ได้ร้องไห้จริงๆคือเขาแกล้งร้องไห้โอ้ยอย่างงูเสียใจเสียอกเสียใจ เพื่อปลอบประโลมวิญญาณของของผู้ตาย อะไรอย่างเงี้ย อืม ไอ้ตรงเนี้ยพอเด็กที่ผู้ผู้ใหญ่ในสมาคมแล้วเล่านเรารู้สึกว่าเราหัวเราะเฮ้ย มีด้วยเหรอ อ่า มีอย่างนี้ด้วยเหรอครับ เออ แล้ว หลังจากที่เราได้ยินได้ยินเรื่องเล่าเนี้ยแล้วเรามาเจอเหตุการณ์จริงในเคสหนึ่งก่อน เคสหนึ่งที่ว่าเราต้องไปจัดงานที่เบลวัดวัดหนึ่งครับ แล้วศพเนี้ยเป็นศพที่ เออไม่มีญาติ คือญาติเสียหมดแล้วเหลือตัวเขาคนเดียวอ่ะ ครับ แล้วทุกคนก็จัด แต่ตัวเขาคนเนี้ยนแลวเขาเสียไปเนี่ยนะครับ เขาก็ทำพินัยกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วสุดก็คือเขาในพินัยกรรมเขาบอกขอให้มีคนมาส่งเขา มีคนมาร้องไห้ให้เขา อืมเออในพินัยกรรมเขาบอกอย่างนั้น ครับเราไปเสร็จเราพอเราทำพิธีอะไรเสร็จแล้ว มีบุคคลน่ะก็คือเป็นเป็น เป็นคนในตอนนั้นน่ะ ตอนนั้นนะ จะเป็นคนในสมาคมเนี่ย ที่จะไปร้องไห้ให้เขาอะครับ นะครับ แบบ เอ่อช่วงท่อนของ อ่า อ่ากำลังทำพิธีกงเต็กเนี่ยเขาจะร้องไห้กันอืมคือเสียงร้องไห้เป็นมนะครับแกล้งร้องไห้กันเพื่อเพื่อเพื่อเดี๋ยวว่าเขาเสียใจกับผู้วายชนอะไรอย่างเงี้ย นะครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ย มันก็ทำให้เกิดเป็นอาชีพร้องไห้นาศพเพราะว่าคนในสมาคมไม่สามารถที่จะปลีกตัวไป ที่จะไปทำหน้าที่นี้ได้ถูกไหมอืม รู้ป่ะ แล้วคนที่จะมาทำหน้าที่เนี้ยเป็นคน ไม่ใช่คนในตระกูล แต่เป็นคนนอกตระกูล เออ รับจ้างมา เขาเราเรียกสมัยนั้นน่ะ เราไม่แอะคำนี้ขอโทษนะครับ ไม่ใช่เป็นคำดถูก คือเป็นคนคนลาว อืม เออก็คือเอามาคือหนึ่ง คือเป็นลูกจ้างอ่ะ ที่ที่ที่จะมาแบบ เออ ไม่ใช่คนลาว คือคนภาคอีสาน แต่สมัยนั้นสมัยพวกพี่ก็เรียกคนลาวอ่านะครับ ไม่ได้ดยดยามนะก็คือเราคนภาคอีสาน เอาคนภาคอีสานมาเนี่ยคนภาคอีสานเนี่ยเขาก็จะ แบบ เป็นประเภทแบบ มารับจ้างขายแรงงานที่ใช่ไหมครับ ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วพอเข้าอยู่ในสมาคมเขาก็จะศึกษาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นเป็นอะไรที่พัฒนาขึ้น แล้วหลังจากนั้นเนี่ย คือหลังจากพี่พิศัเห็นว่าเฮ้ยเฮ้ยมีจริงด้วยเหรอคุณมันร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคือยังเราเรายังไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น นะครับ แล้วหลังจากนั้น เนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับ เคสเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเราไปที่ลาดบุรีครับนะครับ พร้อมทีม ทีมอะไรทีมร้องไห้เป็นทีมร้องไห้กันเลยเหรอพี่ ทีมใช่ ต้องบอกว่าเป็นทีมเลยนะครับ ทีมคือบ้านนี้เขามีฐานะมาก เขาไม่ไปจัดที่วัดหรืออะไร แต่เขาไปจัดที่บ้านของเขา แล้วก็บ้านหลังเนี้ยคือเขาสั่งเสียไว้แล้วว่า ถ้าเขาตาย อืเขาสั่งผู้ใหญ่บ้านอะไรหมดแล้ว ถ้าเขาตาย ก็ให้อ่ให้เอคนที่จะมาคมเนี่ยมาเตรียมทุกอย่างให้เขา ครับอุ้ยเราพอแล้วอุ้ย งานเนี้ยถ้าหนึ่งคือบอกไว้เลยนะ งานเนี้ยเราไปได้เยอะ เงินเยอะมาก อืมเฉพาะคนที่ร้องไห้ฮะศพวีรู้ไหมสมัยนั้นอ่ะ คนละห้าร้อยเนี่ยนะสมัยสามสิบสามสี่สิบปีก่อนนะอืมแล้วคนร้องยิ่งร้องไห้เยอะ ยิ่งได้เยอะครับร้องเป็นสิบคนนะ อืมเออ แล้วก็จะมีทีมประจำแล้วทีมที่แบบ รับร้องไห้เฉพาะกิจพวกเราก็ไป พอไปถึงบ้านหลังอะไรเสร็จแล้ว สภาพของบ้านเนี่ย เป็นบ้านคนมีกระตังจริงๆเป็นเป็นมีเนื้อที่มีอะไรทุกอย่างแล้ว ามว่าพวกเราเข้าไปเสร็จเนี่ย ตอนที่พี่ไปพี่ถามว่าเจ๊กแล้วเอเจ้าของมาเขาเสียหมดแล้วเราลูกหลานเขาไม่มีก็ไม่มีอะสิ เนี่ย เราถึงน้องมันจะจัดการตรงนี้เขามีเอหมายถึงว่าเขาว่าจ้างทนายอะไรเรียบร้อยของเขาตรงนั้นแล้วครับ นะครับให้พวกเราก็ไปจัดการ แต่พวกเราพอเราเข้าไปดู พี่ดีกว่าเจ็ดเจ็ดหรือแน่ใจนะ อันนี้ผ่าน ในภาษาของเราอะคำว่าผ่านเนี่ยก็คือไม่มีอะไร เพราะไอ้คนที่ร้องไห้หน้าศพหรือว่า เวลาเราทำพิธีเนี่ย มันมันจะมีสับเฉพาะอยู่ ถ้าการนี้ไม่ผ่าน ไอ้ร้องไห้หน้าศพก็ต้องเข้าเลย เข้าไม่ได้ เออ เข้าไม่ได้เลย เดี๋ยวจะเลยให้ฟังทีหลังทำไมเข้าไม่ได้ ฮะแล้วพอเจ็ดเขาบอก อืม น่าจะเข้าได้ พอบอกว่าน่าจะเข้าได้พี่ก็แบบ อืมห้าสิบห้าสิบใช่ไหม พอห้าสิบห้าสิบ อืม น่าจะไม่มีอะไร นะครับรบแล้วระหว่างทำพิ่ศพเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับ ก่อนถึงวันที่เจ็ดก็คือจะเป็นวันกงเต็กซึ่งทุกคนจะต้องมานั่งนะครับ เหมือนกับเป็นญาติของญาติของตายญาติพี่น้องก็มานั่งอยู่หน้างานใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้โอ้ยทุกคนโอ้โหทำออกอาการแบบเต็มร้อยเกินร้อยไอ้พวกเราก็ อาเจ้าหน้าที่เราก็เดยืนอยู่หลังจากที่ทำพิธีอะไรเสร็จแล้ว เนี่ยนะครับ ก็คือจบแล้วใช่ไหมแต่ไปไปในในอ่าในบ้านงานเนี่ยจะไม่ปิดแล้วทุกคนจะต้องพักอยู่ที่นี่ อยู่เป็นเพื่อนศพอืมฮะโดยไอ้คนร้องก็ต้องอยู่ด้วย แต่ตัวพวกพี่นะ่ก็จะแยกออกไปอยู่อีกบ้านหนึ่งก็คืออยู่ใกล้ ๆ กันนี่แหละนะครับ แล้วด้วยความที่ว่า หลังจากที่เสร็จพิธีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพวกรองนาชนะสมเนี่ยประมาณ มีอยู่ตอนนั้น ถ้าจำไม่เปดนอยู่คนเจ็ดคนเจ็ดคน แล้วก็เขาก็ต้องอยู่ อยู่เป็นเพื่อนศพเขาเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนศพแล้วก็เป็นทูบเปลี่ยนอะไรไงวี ครับ ช่วงที่อยู่เป็นเพื่อนศพ ่าจะนอนก็ไม่ใช่ที่เพราะแปลกที่อืม แล้วคนอีสานอ่าอ่ารู้ใช่ไหมเอาแล้วครับ เออ แล้วคนแล้วพิธีจีนด้วยเขาเข่งพวกเนี้ยทั้งไพ่ทั้งเล่าอือหือ นะ ตอนนั้นโอ้โหแบบคืออยู่ๆแล้วอยู่ๆตอนที่พวกพี่นอนกับอาเจ็บอยู่อะนะครับ เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วเราเราจะต้องเป็น คนทำพิธีเสร็จเพื่อที่จะย้ายลงไปไว้ในสุสานครับ ตรงที่เรานอนดูอยู่ก็มีเสียงร้องโวยวายแล้วโควิ่งคือเหมือนกับ คือต้องบอกไว้นิดนึงว่าไอ้ตรงบ้านเขาเราก็ต้องปิดให้หมดนะครับเหมือนว่า เป็นอยู่ไม่เมื่อสม เขาไม่อยู่เม่สม เป็นอยู่เมื่อสมเพียงว่า สมัยนั้นอ่ะ คือเราใช้ประตูเอ่อต่างแถวต่างจังหวัดอ่ะ เขาจะใช้ประตูอ่าประตูไม้อ่ะครับ นะครับปิดปิดปิดปิดให้หมด อืมนะครับ เหมือนเหมือนกับ มันเป็นธรรมเนียมอย่างนะครับ แล้วก็มีประตู อ่าเป็น อ่าเป็นเป็นกากบาทนะไอไอเป็นเป็นเหล็กกากบาทมีนั่งนึกออกมั้ยก็เราเราดึงมาแล้วก็ดึงมาแล้วประกบกันนะครับ เออนั่นแหละพอปิดตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ย นะครับ ก็คือทุกคนก็อยู่ข้างในตรงนั้นให้อยู่เป็นเพื่อนศพหลังจากนั้น โอ้โหแล้วอยู่ๆอ่ะไม่นานเนี่ยเสียงเคาะแบบ ให้ให้เราไปช่วยวีเสียงดังมากตึงตึงตึงตึงรอยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้กลัวแล้วคือไม่ใช่ว่ากลัวแล้วกลัวแล้ว ก็คือเสียงเสียงแบบ คุณัวสุฉีอะไรอย่างเงี้ย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกพี่พอได้ยินแล้วก็รีบวิ่งออกไปเกิดอะไรขึ้นเราก็เอาประตูไม้อะไรออกสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไอ้คนหกเจ็ดคนนะมาค้องอยู่หน้าเอเอตรงประตูประตูเหล็กอะครับเกาะเกาะกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเฮ้ยพวกมึงเป็นอะไรพวกมึงเป็นอะไร เอาเอา แล้วกุญแจมึงไม่มีขันเหรอคือข้างในน่ะ คือเรามีกุญแจอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับข้างในก็มีกุญแจอยู่ถูกปะครับใช่ไหมคือแค่แจกไปแล้วมึงก็ขันแล้วมึงก็เอาออกมาได้ ออกมาได้แล้วนี่ มันคือเราไม่ได้ขังเขาไว้แต่นั่นคือพิธีครับนะพอพอเสร็จเนี่ยเปิดเปิดเปิดเปิดแล้วเร็วเปิดเปิดพอเปิดปุ๊บออกมาทุกคนกองออกมากองข้างนอก ทุกคนนี่คือแบบ อาการน้อยสุดเนี่ย ตัวสั่นทั้งตัวโอ้โห อาการมากสุดคือน้ำลายฟูมปากเฮ้ย เจออะไรกันวะแล้วพอตอนนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยวีพี่กับเจ็ดมองเฮ้ยพวกมึงพวกมึงเป็นอะไรกัน เราก็ค่อยลำเลียงลำเลียงลำเลียงออกมาช่วงที่ลำเลียงออกมา เจ็นอ่ะเขาอยู่ข้างหลังสุดใช่ไหม พออยู่ข้างหลังสุดเนี่ยอยู่อยู่ไอประตูเหล็กอะที่ที่ที่พี่บอกอะปิดดังกึ้มประตูอะคนคนออกมาหมดแล้วนะไอประตูไอประตูเป็นซิกซิกซิกอะมันปิดดังกึ้มแค่นั้นแหละเด็กทังกลับไปเจ๊พวกพวกมึงรีบขนเลยรีบขนทุกคนออกไปเลย ขนขนขนขนออกไปเอาไปไว้ที่ห้องเราอะ่ะใครที่ว่าพอมีแรงก็ยกเพื่อนอะไรไปไป พอไปเสร็จปุ๊บไปอยู่ที่ห้องเจ็บรีบ เข้าบ้านไอเข้าห้องที่พวกพี่นอนอยู่ ทำให้ว่าห้องนั้นคับแคบไปเลยนะ อืม เจ็บบอกมึงปิดประตูหน้าต่างปิดประตูให้หมดเลยปังปังปังเสร็จปุ๊บ ลังจากที่พวกเราปิดประตูอะไรเสร็จแล้วเจ็ดก็ทำพิธีบางอย่างเนี่ยกับหน้าประตู ครับแปะเอาไว้แล้วก็แกท่อมูลวีช่วงระหว่างที่แกกำลังทำพิธีเนี่ย อืมเสียงที่ออกมาจากอ่าบ้านที่เก็บศพอะคึมคึมคึมเหมือนแบบเป็นเสียงโกรธความโกรธแล้วตุ๊กอะไรกัน เหมือนมันจะพังออกมา ครับ แล้วหลังจากที่เจ็กเขาทำพิธีเสร็จเรียบปุ๊บเนี่ย ทุกคนเนี่ยคือกลัวเลยเพราะว่าบรรยากาศนี้คือมันไม่ใช่แล้วไงหลังจากที่มันไม่ใช่เขาบอกพวกมึงพวกมึงไ่ทำอะไรพวกมึงไม่ทำอะไรทุกเจ็กไปทำพวกมึงทำอะไรแล้วตัวพี่เอกก็ถามพวกมึงไม่ทำอะไรกันวะ ไอตัวที่มันหมาตัวปาคือสลบไปเรียบร้อยแล้วสามสี่ตัว มันเหลืออยู่อีกสองคนที่พอที่จะพูดให้เราฟังได้ แล้วพอมันได้สติเอาน้ำมนกินพวกมึงทำอะไรเขาก็บอกว่าตอนนั้นนะ่ะที่เอ่อพวกเราอะอ่าปิดให้ให้ญาติเหมือนกับว่า คือส่งส่ง ส่งศพเขาเรียกว่า อยู่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนศพถูกป่ะครับ มันก็จะมีเหล้ามีอะไรอย่างเงี้ยคือการอยู่เป็นเพื่อนศพทั้งคืน จนรุ่งเช้าเนี่ยมันมันมันนานถูกป่ะ อืมแล้วมันก็มีจะมีเหล้าขาวเหล้าอะไร เนี่ยตั้งอยู่สำหรับศพครับ อาหารอาหารเขาหวานอะไรมีหมดถูกไหมนะ ช่วงที่มันกำลังตอนนั้นพวกพี่อ่ะ ก็เอาเหล้าอะไรให้พวกมันเรียบร้อยแล้วแหละามว่ามันอยู่ได้ทั้งคืนนั่นแหละไรมันกินตั้งแต่เสร็จเหมือนกับว่า ไม่พอติดลมเอาแล้วใช่ โอ้โหไม่พอเอาแล้ว เออ ไอตัวหนึ่งอ่ะเพื่อนที่มันน้ำลายปูผามันก็เดินไปมองเฮ้ยตรงข้างหน้าก็มีขนมมีไก่มี ที่แบบว่าเครื่องเส้นไหว้ก็เอามา กินแล้วก็เอาเหล้ามากิน เสร็จปุ๊บยังไม่พอนะเล่นๆไปเล่นกินกินเสร็จปุ๊บเดินไปที่หน้าโรงที่หน้าโรงเนี่ยเขาก็จะมีอาหารสำรับอีกอ่ะหมายว่า มันเล่นเล่นอยู่ประมาณประมาณหนึ่งอ่ะเกือบถึงตีสามชิวไป เอา ข้าวจากนั้นมาอีกกินโอ้ยเอาทุก อย่าง เลยอ่ะ กินเสร็จไม่พอเล่นเสียรู้ปะ เกิดอะไรขึ้น พวกมันไปงัดโลง แล้วไปเอา เงินในโรงออกมาเล่นไพ่นั่นแหละ มันที่มันเล่าให้ฟังโอ้พวกมึง เดี๋ยวมึงได้ร้องไห้หน้าศพจริงๆเจ็ดเขาบอก ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงได้ร้องไห้หน้าศพกันจริงๆ ไอตัวที่น้ำลายปุงปากอะไรเนี่ย เสร็จปุ๊บไอจากหลังจากที่ที่แบบ เอ่อมันเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บเราเด็กก็รีบเปิดประตูขึ้นไป แล้วก็ไปที่ เอ่อบ้านเอ่อบ้านงาน อ่าที่สลักเก็บศพไปเสร็จปุ๊บเข้าไปโอ้โหสภาพเหมือนอย่างที่มันบอกเลยบีทั้งขวดเหล้าอะไรละเลนละเลนท่าไปหมดเลย แล้วก็ เอ่อผลมงผลไม้ในโต๊ะเครื่องเส้นไหว้ เละไปหมด อืมไม่พอโรงงโดนงัดไปอีก โอ้โหเจ็ดอุ้มขมับเลยงานนี้เนอะครับ พอเสร็จปุ๊บ แกเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บบอกเหมือนเหมือนมีลมพัดประทัดตัวแกแกบอกเล่าให้ฟังนะเหมือนกับไม่ต้องมาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วหลังจากนั้นน่ะ ช่วงที่แกเหมือนกับว่า แกรู้สึกว่า แกโดนโดนโดนประทัดเสร็จปุ๊บ ให้ตัวที่นอนที่นอนอยู่อ่ะสามสี่คนอ่ะ วี อืมอยู่มันเดินเดินมาที่เอ่อหน้าหน้า อ่า หน้าโรงอ่ะนะครับที่ตรงคำนับศพอ่ะแล้วจะอยู่เสร็จปุ๊บพวกมันอ่ะ คุกเข่า แต่คุกเข่าของมันเนี่ย เสียงดังตึ้งเลยนะวีทิ้งเข่าทิ้งตัวลงไปอย่างนั้นเลยหรอทิ้งเออ ทิ้งเข่าหัวโขกอ่ะ แล้วมันก็พวกมันน่ะสี่คนเอาขกหัวอยู่ตรงนั้นน่ะ อืมพวกพี่ไปเห็นน่ะ คือจะพยายามยวเดย๋ยวมันแต่พวกมันเหมือนกับ พวกเขาอะเขาแบบ ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ เราดึงเขาเขาเราดึงเขาไม่ออกเหมือนเขาโดนปัก เอาหัวโขกโขกโจนเลือกเลือกคือหน้าผากเลือดเลือดซึมเลยครับ จนสุดท้ายอ่ะ เด็กเนี่ยต้องรีบกลับไปที่บอกว่า หรืออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวอัวจะไปที่สันเจ้ารีบมาไม่งั้นคุณตายหาหมดแน่ใหญ่ก็รีบออกไปเลย เราเราก็มอง คือพี่ช่วยไหนพี่ได้แต่มองเหมือนเขาแล้วไอ้ไอ้สี่ห้าคนเนี่ย มันโขกโขกโขกโขกอยู่ตรงนั้นน่ะครับ แต่สิ่งที่ ี่เห็นโคกเสร็จเนี่ย มีคน อยู่ข้างหลังของมันนะทำยังไงจับหัวของมันนะโคกลงกับพื้นไม่ใช่มันโคกเองอะวีครับ ซึ่งหลังจากตรงนั้นน่ะสิ่งที่เราเห็นได้ว่ามีคนนะจับมันโคกแล้วคนผู้ตายอ่ะเขายืนอยู่ตรงหน้าประลำพิธีอืม โอ้โหตรงนั้นพี่พี่แบบ โหกูไม่น่ารู้จักลูกหมาเลย คือเรากำลังเขาก็มองมาเขาเหมือนกับว่า อย่ายุ่งไม่ให้เรายุ่ง เราก็รู้หรือว่าเราเรายุ่งไม่ได้อ่ะวีอ่าอ่าเข้าใจพอหลังพอเจ็กก็กลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้สามสี่ตัวไอ้สี่ห้าตัวนี้สรุปเรียบร้อยแล้วเลือดอาบแกเอามาเสร็จปุ๊บแกเอาหู เอาหยักมาแปะที่ลงอะไรเสร็จปุ๊บ คือทำพิธีขอโทษอะไรทุกอย่าง แล้วก็เอาไอ้ห้าคนนี้ออกมาหลังจากที่เอาออกมาอะไรเรียบร้อยเนี่ยจนตอนเช้าเนี่ย คนในสมาคมอะไรเขามาเสร็จจิงแสใหญ่อะไรมาเสร็จเขาบอก ก็เลยเล่าทุกอย่างให้ฟังหลังจากที่ได้ฟังทุกอย่างแล้วเนี่ย บอกเออถึงจะร้องไห้หน้าศพทีนี้มันร้องไห้จริงๆ ธรรมดาเราให้อสมคือเราแกล้งร้องถูกปะมัน acting ไงอันนั้น acting แต่อันนี้ของจริงแล้วอันนี้ของจริงร้องไห้ของจริงแล้ว หลังจากที่เหตุการณ์นี้ผ่านไปวีรู้ไหม หัวเข่าของ ไอ้ห้าคนเนี่ยอืมละเอียดหมดเลย เดินไม่ได้เลยทุกคน แล้วทุกคนเนี่ย คือประสาทเออหมดทุกคนเลยครับ แต่สิ่งที่เห็นและพี่จำได้ติดตาคือมีก็คือเหมือนกับ คนใช้เขาอะครับ กับหัวคนละโคกลงกับพื้นอะโอ้โห มันเป็นอะไรที่ภาพนี้ยังติดตาไม่หาย เออ โคตรดุเลยว่ะ เนี่ย เนี่ยแหละร้องไห้กับศพแต่ว่าพาดหนึ่ง พี่ศักจะพูดถึงก็พูดถึงเถอะผมผมต้องพูดจริงนะว่า ไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าผมจะ เอาเรื่องของคนอีสานมาพูดว่าในช่วงจังหวะที่เขาเฝ้าศพแล้ว เขาทำแบบนั้นนะนะด้วยวัฒนธรรมของของคนภาคอีสานเองอะ่ะเวลา เขาไปเฝ้าศพอะ่ะเขาก็จะมีการ ละเล่นนับเลขกันมีการดื่มกิน กัน เพื่อเฝ้าศพ เป็นธรรมเนียมของเขาที่เขาทำกันมาตรงนี้พอมาอยู่ในสังคมของของคนจีนอะ่ะ ที่เขามีพิธีศพแบบเป็นระเบียบเป็นการจัดการจริงๆอะ่ะมันอีกแบบเลยนะ เพราะทีเนี้ยมันมันสุดขั้วไงใช่ มัน มัน มันมันคนเราฝั่งกันเลยนะ ทีเนี้ยกลายเป็นว่าเมื่อพฤติกรรมตรงนั้น มันถูกมาใช้อยู่ในจังหวะของพิธีทางจีน ผมคิดแล้วว่า โอ้โหฉอหอแน่นอนฉอหอแน่นอน พูดได้คำเดียวเลย เตรียมตัวเลยนะฮะโอ้โหหนักหนักนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์